อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยผมขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มารับชมช่องของเราในวันนี้ด้วยโอเค มาวันนี้ก็จะมาเล่นเกมค่ายดีจีผมเกมนี้ชื่อเกมว่า อะไรไม่ยู้นะครับผมแม่นางเซียวเหรียญหนึ่งที่ถือพัดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผม เกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมเก่าดึกดำบรรพ์นะผมใครที่ไม่เคยเล่น กลับมาเล่นซะนะครับผม อย่าโมจะเล่นเกมใหม่จนลืมไปว่าเกมเก่าๆนั้นก็ยังอยู่นะครับผม เกมเก่าๆนั้นก็ยังอยู่แถมก็ยังแตกดีมากๆด้วย เรามาดูกันว่าฟิสิปินส์แปดรอบนี้เราจะได้อะไรบ้างโอเคมาอันนี้มาแล้วต่อด้วยคิวหรือเปล่าสวยงามมาผมเปลี่ยนคิวเป็นวายไหมดอกนี้ โอ้โหเจไหลมาแล้วก็ลิงไม่มาผมดอกนี้เข้ามา 44 นะโอ้โหโอเพนวิชเจอร์นะผมดอกนี้ พัดฟ้านะผมต้องบอกว่าจะพัดตัววายเข้ามาโอ้โหเป็นนี้สวยงาม ลาย คูณ2ครับผมปุ๊บปุ๊บแปดสิบเก้าเข้าไปร้อยเจ็ดสิบแปด โอเคแล้วต่อด้วยยังไงพัดฟ้ามาต่อครับผมต้องบอกว่าพัดเข้ามาผมจะเป็นวายกับเป็นตัวแพงครับผม และจะเพิ่มจำนวนรอบขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับผมจะเพิ่มจำนวนรอบขึ้นไปเรื่อยๆโอเค เม็ดนี้เคมาสวยงาม ต่อด้วยอะไรเพิ่มเคมาต่อเอชั้นที่ 2 มาโอ้โห วายเชื่อมเม็ดนี้สวยงามสุดแถวโอ้โหสามร้อยหกสิบคูณหกสองพันหนึ่งร้อยหกสิบโอ้โห มาไงครับผมรู้เรื่องครับผมรางวัลระดับบิ๊กซูเปอร์วินเข้าไปเลยครับผม โอ้โห ต้องบอกว่า ได้พัดแดงมาอีกแล้วนะผม พัดแดงมาเพิ่มไปอีกจำนวนหนึ่งรอบและเข้าตัวแพงเข้ามา จะพัดตัวแพงเข้ามาอย่างเดียวนะผมตัวอักษรจะหายไปทั้งหมดโอ้โห แต่ไม่มีตัวเข้าเล่นนะผม โอ้โห ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดติดตาม แล้วก็กดให้หัวใจกดกำลังใจ แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยเนาะ ใครเข้ามาตามผมแล้ว แล้วก็เล่นได้ผม ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยเนาะว่า โหตามแล้วเล่นได้จริงครับแอปแต่จริงครับแอปแต่ใครตามแล้วเล่นตามเกมแล้วก็ยังไม่เข้าอีกก็สามารถทักขาบอกได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามีรางวัลดี ๆ ให้คืนนะ เออ ต้องบอกว่าผมช่องนี้ผมเป็นช่องแข่งกันให้นัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งของเมืองไทย โอเค ผมก็ใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูแล้วเกมไหนมันแตกนะผม แตกน้อย แต่แตกนานๆกินเรื่อยๆ กินเรื่อยๆ แต่กินนานๆผมกินน้อยกินเล็กๆกินน้อยๆแต่กินนานๆโอเคพวกเราในวันพรุ่งนี้จะเล่นเกมอะไรให้ดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผม สวัสดีครับโชคดีนะทุกคน